สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์ ดรธัญญีโพธิสาร ยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล5การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ ในคลิปที่ 4 นี้นะคะ เราจะพูดกันถึงเรื่องของหัวข้อที่ 4 ค่ะ การประยุกต์ใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ในองค์กรธุรกิจในภาพรวมค่ะ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นนะคะ เป็นระบบ สารสนเทศทางธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาจากโครงสร้างการดำเนินงาน และการจัดการธุรกิจจากโมเดลอ้างอิงค่ะทำให้การทำงานของระบบสามารถครอบคลุม ทุกกิจกรรมของธุรกิจได้นะคะ ส่งผลให้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรม ทั้งในธุรกิจบริการธุรกิจพาณิชยกรรม หรือธุรกิจอุตสาหกรรมก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ค่ะ พียงแต่ว่าในกระบวนการของการนำไปใช้นั้นนะคะ ธุรกิจจำเป็นต้องมีการจับคู่กระบวนการของธุรกิจเอง กับฟังก์ชันการทำงาน ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่เลือกใช้ และในบางกรณีธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นตามที่ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่กำหนดไว้ค่ะ ซึ่งในประเด็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจให้ตรงกับกระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้น อาจจะทำให้ธุรกิจสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือจุดแข็งของธุรกิจได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาให้รอบคอบซะก่อนที่จะนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในการทำงานค่ะ ในกรณีนี้จะขอยกตัวอย่างระบบ SAP ERP ค่ะ โดยจะใช้กรณีศึกษาของบริษัทจำลองแห่งหนึ่งนะคะ คือบริษัท GBI เป็นบริษัทประกอบและจำหน่ายจักรยานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนนีค่ะ บริษัท GBI นี้นะคะ ดำเนินธุรกิจหลักเป็น ธุรกิจที่สั่งให้หน่วยงานภายนอกนะคะ เป็นผู้ผลิตอะไหล่และนำมาประกอบเป็นจักรยานที่โรงงานของกิจการค่ะ เพื่อจำหน่ายภายภายใต้ชื่อ GBI Bike นะคะนอกจากนี้ยังสั่งผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับจักรยานติดยี่ห้อ GBI เพื่อจำหน่ายเช่นกันค่ะ ในด้านของรายได้นะคะ กิจการมี กิจการ GBI มีรายได้หลักจากการขายจักรยาน และอุปกรณ์เสริมของจักรยานต่างๆ ให้กับร้านผู้จำหน่าย จักรยานในรูปแบบของการขายส่ง รวมไปถึงขายปลีกให้กับลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ นอกจากนี้บริษัท GBI นะคะ มีระบบการจัดการทางสินค้า เพื่อใช้ในการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะบริษัท GBI ใช้ระบบ SAP ERP นะคะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องของการจัดการข้อมูลพนักงานและการจ่ายเงินเดือนด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีการจัดทำบัญชีตามกฎหมายที่ถูกบังคับให้ทำด้วยนะคะ ถ้าหากว่า GBI นำระบบ SAP ERP มาใช้บริษัท GBI ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกใช้โมดูล PP Production Planning ค่ะ เพื่อวางแผน การผลิตและจัดการข้อมูลในกระบวนการผลิตในโรงงานประกอบจักรยานของตัวเองนะคะโมดูล MM Material Management สำหรับการบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ออะไหล่จักรยานมาเพื่อประกอบ การซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพื่อจำหน่าย และการซื้อบริการต่างๆ มาใช้ในการสนับสนุนการทำงานของกิจการค่ะ นอกจากนี้นะคะ ระบบ MM หรือ Material Management ยังสามารถช่วยในเรื่องของการบริหารคลังสินค้า ในเรื่องของการรับสินค้าจากสายการผลิต หรือการรับสินค้าจากการจัดซื้อ การจ่ายสินค้าให้กับระบบขายสินค้าให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะโมดูลที่ 3 นะคะ ก็จะเป็นโมดูล SD หรือ Sales and Distribution สำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายการขาย และการบริหารงานจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะโมดูลที่ 4 นะคะ ก็คงจะต้องเป็นระบบโมดูล FI ค่ะ Financial Accounting สำหรับการบันทึกข้อมูลบัญชี และการจัดทำรายงานทางการบัญชีค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือโมดูล HR หรือ Human Resource สำหรับการจัดการข้อมูลพนักงาน การจ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค่ะ